วันนี้เราจะมากินมาม่าเผ็ดเกาหลีโอเคแนวแนวแนวแนวเราจะมากินแข่งกันห้ามกินน้ำแต่หนูกินน้ำได้คนอื่นกินน้ำไม่ได้เพราะว่าหนูโกงใช่ไหมหนูไม่ได้โกงเพราะหนูเป็นเด็กมานับสามสองพร้อมแล้ว นับพร้อมกันเลยสามสอง เลยอร่อยมากินะได้คะไม่เป็นไร นึงหมดแล้วี่โอเครสชาเป็นไคเผ็ดประมาณไม่ถึงกับเผ็ดมากครับ ไงบ้างครับที่สองเผ็ดเผ็ดค่ะ ที่สามไม่ต้องพูดเผ็ดมาก ที่สามแค่บอกกินน้ำไม่ยังไว้ที่สามกินก่อน หนึ่งที่สองหนีกันหมดแล้วอ่ะ คุณผู้ชมดูที่หนึ่งที่สองหนีกันหมดแล้ว เหลือที่สามคนเดียวอืมเหมือนที่สามที่สามกลับมาแล้ว ผมก็ไม่เผ็ดเลยนะครับเลยไม่น่ากินน้ำสักแตคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้น ๆ กินให้ดูนะ ไม่มีอะไรมากค่กินมาม่าแข่งกันสำหรับผมว่าปากแดง น้องก็ว่าเผ็ดแต่เพื่อนผมบางคนเนี่ยผมบอกว่าหวาน บางคนปากแดงๆก็ไว้ใจเด็กกันให้หมดล้ว Pamela. Okay. วเลยใครได้ที่หนึ่งพี่อมวันนี้เงินยกมากรางวัลอะไรครับพี่หนึ่งเอ้แบ่งแล้วนะป็นคลิปหน่อย ที่สอง ได้อะไรที่สามปากเดนคลิปนะคะก็ตอนนี้เรากินหมดไปแล้ว เราก็จะปิดคลิป มันก็เป็นคลิปสั้นๆนะ ไม่มก็ไม่มีอะไรมากแค่เด็กกินมาม่าแข่งกัน แต่มีของรางวัลช่วยของรางวัลที่ที่หนึ่ง ลืมกด ไลค์กด แชร์ กด subscribe เป็นกำเป็นกำลังใจให้ช่องชายการพลังเพื่อนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบาย